ล่าสุดตารางโอนเงิน 2,000 บาทบัตรคนจนเช็คเลย กดเป็นเงินสดได้หรือไม่ วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นะคะและก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็มีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะก็ยังสงสัยและก็สอบถาม กันเข้ามานะคะว่าจะได้รับเงินอย่างไรนะคะได้วันไหนนะคะ เดี๋ยวเราไปเช็คพร้อม ๆ กันอีกครั้งค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะ ซึ่งทางช่องนะคะก็อัปเดตข่าวสารให้ท่านฟังในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ ตามที่ทางรัฐบาลนะคะ จะมีการโอนเงินให้นะคะ เพิ่มเราชนะ 2,000 บาทนะคะ ก็คือ โอนสัปดาห์ละ 1,000 บาท 2 เดือนนะคะ ซึ่งในส่วนของบัตรคนจนนะคะ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องก็สอบถามกันเข้ามาว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนตรงนี้หรือไม่นะคะ ก็ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะ เพราะบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็เคยได้รับสิทธิ์เราชนะเช่นกันค่ะ ซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็ยืนยันแล้วนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะจะโอนเงินให้ 2,000 บาทก็คือสัปดาห์ละ 1,000 บาท เริ่มสัปดาห์แรกนะคะก็คือ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และสัปดาห์ที่ 2 นะคะ ก็คือวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะ ก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่า เงินในส่วนตรงนี้จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือไม่นะคะ ก็ยืนยันนะคะ ว่าไม่ได้นะคะใช้เหมือนเดิม ิมนะคะใช้เหมือนตอนที่เราใช้เงินเราชนะนะคะก็คือนำไปรูดซื้อสินค้านะคะ ซึ่งเงินในส่วนของเราชนะนี้นะคะก็ไม่ต้องใช้หมดเดือนต่อเดือนนะคะก็ใช้ได้จนถึงวันที่ 30มิถุนายน2564ค่ะ ซึ่งสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าต่างๆได้นะคะ ถ้าร้านค้ามีแอปถุงเงินนะคะไม่จำเป็นต้องรูด ซื้อที่ร้านธงฟ้าเท่านั้นค่ะ และในส่วนของเงิน 200 บาท เพิ่มให้ 6 เดือนนั้นนะคะ จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 นะคะ ซึ่งเงินใน 200 นี้ก็จะรวมกับเงินรูดซื้อสินค้าที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทุกวันที่ 1 นะคะ ถ้าใครได้รับ 200 ก็จะเพิ่มเป็น 400 บาทค่ะ ถ้าใครได้รับ 300 ก็จะเพิ่มให้เป็น 500 บาทค่ะ ซึ่งเงินใน ในส่วนตรงนี้นะคะก็ใช้ไว้รูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะคะ และต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนค่ะ ซึ่งก็จะได้รับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม รวมเป็น 6 เดือนค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องนะคะ ก็มาตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะ สวัสดีค่ะ